กดไลค์กดแชนี่ไงกดไลค์อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้สเก็ตเตอร์มา 3ตัวนี้ก็สวยงามแจ่มแมวไปดีครับผมแล้วว่ายังไงนะเขาบอกกันว่าขวาหลายซายดีนะเพื่อนกันก็จับสายไปดิครับรออะไรอ่ะ12มิลได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่าได้อยู่ กลางแล้วกันนะกลางแล้วกันมา คูณห้าเสียดายกูน่าจะเอาสายสองรอบ12ต่อไปคูณ12น่าแจ่มกว่านี้แต่แบบแรกรคูณห้าก็ยังดีอยู่ครับผมว่ายังไงดีล่ะคูณห้าคูณห้าว่ายังไงดีล่ะครับ ผมครึ่งกราไปดอกนี้ รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโต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 แต่ตูมเดียวเลยเหรอโอ้โหแต่ก็เป็นตูมหนักเนาะได้อยู่ได้อยู่ห้าร้อยหกสิบบาทนะมันนะถือว่าแจ่มถือว่าแหลมอยู่ครับผมแต่คลิปเราเพิ่งจะเริ่มเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะพนาไปเบสติบแล้วกันมา ลองเบสติบขำๆไปแล้วกันนะครับผม30สปินยาวๆไปเลยปะก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเยตนนะเพื่อนแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับจัดไปว่ายังไงว่ายังไงเบ็สิบจะไม่แตกเลยเหรอฮัลโหลโอ้โหถึงมันจะเงียบๆเงาปแปลกนะเบ็สิบสเกตเตอร์สองตัวหลายรอบเลยนะ กูเห็นสเกตเตอร์สองตัวหลายรอบแล้ว ขออีกตัวนึงก็ไม่ให้กูสักทีพยายามเป็นกันอีกสักนิดนึงไหมอุ้ยเออโอ้โหจะขับไปสักหน่อยสเกตเตอร์ไม่มาเฉย จะขยับเบ็ดสักหน่อยสเก็ตเตอร์แม่งมา เฉยจัดไปดิครับตายเหมือนเดิมแล้วกันมา โอ้แปดสปินในชิ้นหกเอ้ยโอ้โหแปดสปินคูณสองโคตรจบโอ้โหโคตรจบโคตรแซ่เพื่อนแซ่จริงแซ่จริงเลยแซ่จริงเลย โอ้โหอะไรวะเนี่ยแปดสปินคูณสองคือแบบ ถึงมึงจะแตะให้กูแบบเต็มกราฟมันก็น่าจะได้น้อยอยู่นะโอ้โหน่าจัดเลยเมื่อสปินสุดท้ายแล้ว